女士您好，我们来取我们的行李。先生，请问您的名字是什么？乐布菲利普。请稍等。在我们等的时候，您能帮我们叫一辆出租车送我们去机场吗？当然，您们可以先在大堂等一会儿，出租车大概十分钟之后来接您们。 สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่ 3 นี้ นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกลับมาที่โรงแรม เพื่อรับกระเป๋าที่ฝากไว้ พนักงานโรงแรมถามว่าเป็นชื่ออะไร นักท่องเที่ยวตอบว่า คุณฟิลิปเลดู พนักงานโรงแรมบอกให้นักท่องเที่ยวรอครู่หนึ่ง นักท่องเที่ยวพูดว่าในระหว่างรอขอให้โรงแรมเรียกรถแท็กซี่เพื่อไปส่งที่สนามบินให้ได้หรือไม่ พนักงานโรงแรมตอบว่าได้ และให้นักท่องเที่ยวรอที่ห้องโถงของโรงแรม รถแท็กซี่จะมารับนักท่องเที่ยวในอีกประมาณ 10 นาที สำหรับประโยค女士您好我们来取我们的行李แปลว่าสวัสดีครับ พวกเรามารับกระเป๋าครับ คำว่า女士แปลว่า คุณผู้หญิง คำว่า您好 แปลว่าสวัสดี คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า来แปลว่ารับ คำว่า取แปลว่ารับ คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的แปลว่าของ คำว่า行李แปลว่าสัมภาระสำหรับประโยค先生请问您的名字是什么แปลตามภาษาจีนคือ คุณผู้ชายค่ะ ขอถามว่าชื่อคุณคืออะไร คำว่าเชี่ยเฉิงแปลว่าคุณผู้ชาย คำว่าชิงแปลว่าขอ คำว่าเวนแปลว่าถาม คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าเตแปลว่าของ คำว่าหนิงจือแปลว่าชื่อ คำว่าชืแปลว่าคือ คำว่า 什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค เลือดูฟิลิปแปลว่าฟิลิป เลอดูครับ สำหรับประโยคชชิงเ่าต่อแปลว่า เชิญรอสักครู่คำว่าชิง แปลว่า ขอหรือเชิญ คำว่าเชาแปลว่าชั่วครู่ คำว่าต่อแปลว่ารอ ในภาษาจีน คำว่าชิงใช้นำหน้าข้อความที่ผู้พูดต้องการให้คู่สนทนาทำอะไร ในตัวอย่างนี้คำว่าเชาทำหน้าที่เป็นคำวิเศษบอกเวลา จึงวางหน้ากริยาซึ่งในที่นี้คือคำว่าต่อซึ่งแปลว่ารอ สำหรับประโยค在我们等的时候您能帮我们叫一辆แปลว่าในระหว่างที่พวกเรารอ คุณช่วยเรียกรถแท็กซี่สำหรับไปส่งพวกเราที่สนามบินได้ไหมคำว่า在แปลว่าในขณะที่คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า等แปลว่ารอคำว่า的แปลว่าของคำว่า时候 แปลว่าเวลา คำว่าหีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าหนังแปลว่าสามารถ คำว่าป้องแปลว่าช่วยเหลือ คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า เจ้าแปลว่าเรียก คำว่าอีเดียงแปลว่าหนึ่งคันซึ่งเป็นลักษณะนามสำหรับใช้กับรถยนต์ คำว่าชูจูเชอ แปลว่าแท็กซี่ มาจากคำกริยา ชูจูแปลว่าให้เช่าหรืออกเช่า และคำว่า เชอแปลว่ารถ รวมกันหมายถึงรถแท็กซี่คำว่าส่ง แปลว่าส่งคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า去แปลว่าไปคำว่า机场แปลว่าสนามบินคำว่ามาแปลว่าไหม ำหรับประโยค当然你们可以现在大堂等一会出租车大概十分钟之后来接你们แปลว่า โอเคค่ะ คุณลูกค้านั่งคอยที่ล็อบบี้ได้เลยค่ะ แท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ 10 นาทีค่ะ คำว่า当然แปลว่าแน่นอน ในภาษาอาจจะแปลด้วยคำว่าได้ค่ะ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน คำว่า可以แปลว่าได้ คำว่า现在แปลว่าเดี๋ยวนี้ คำว่า大堂แปลว่าห้องโถง มาจากภาษาจีนว่าใหญ่และผสมกับคำว่าห้อง คำว่า等แปลว่ารอ คำว่า一会แปลว่าสักครู่หนึ่งสำหรับประโยค出租车大概十分钟之后来接你们 ซึ่งแปลว่าแท็กซี่จะมารับภายในเวลาประมาณ10นาทีนั้นคำว่าชูจูเชอแปลว่ารถแท็กซี่คำว่าตาไก่แปลว่าประมาณคำว่า เลขสิบภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าชิคำว่าเฟินจงแปลว่านาทีคำว่าจื้อโขแปลว่าหลังจากนั้นคำว่าไหลแปลว่ามา คำว่า เจียแปลว่ารับ คำว่านิมินแปลว่าพวกคุณหรือพวกท่าน